พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน คิดไลท์โคดดิ้งแอดสคูลฟ for teacher ครูคิดคอนเทสปัจจุบัน คิดไรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการสอนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนหลาย ๆ แห่ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แนวใหม่ เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ ต้องควบคู่ไปกับความสนุกสนานนะครับ ครูผู้สอนจึงจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้นครับ สวทช จัดประกวดโครงการ Kid b r i g h t Coding at School for Teacher ครูคิดคอนเทสเพื่อพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์ และคู่มือการสอนวิทยาศาสตร์ โดยอุปกรณ์คิดไบรท์และเป็นเวทีให้ครูผู้สอนมีโอกาสแสดงความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์ ในปีนี้มีผลงานของคุณครู จากโรงเรียนทั่วประเทศได้นำมาแข่งขันในงาน Kid b r i g h t Developer Conference 2019 โดยผลงานที่ได้รับรางวัลที่1ได้ แก่ ผลงานชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องส่งกำลังด้วยเฟืองตรง จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี วิทยาลัย เทคโนโลยี และสหวิทยาการ วิจัยและพัฒนา โดยเน็ตเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000